ิ0หมุนออโต้ครับอยู่ได้ ถือว่าเก่ง โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผม วันนี้เรามาอยู่กันที่เกม l i ออฟอพพลโลในค่าย PG นะครับ งบ 500 บาทนะเพื่อนๆ จะเล่น 10%นะครับ แต่มันไม่มี 50 ก็เลยเล่น 40แล้วกัน 30หมุนออโต้ครับอยู่ได้ ถือว่าเก่ง เออ อยู่ได้ถือว่าเก่งนะ งบ 500 นะครับ เล่นเบ็ดโคตรตึงครับ เบ็ด40 30 ออโต้นะ มาแล้วครับ เปลี่ยนแล้ว เก๋สวยงามสวยมาก วายลงสองแถวอย่างนี้ยังไงก็แตกครับ เหยียดแค่เข้าฟรีเกม เข้าไหมเนี่ย โอ้ยมันสามตัวเองว่ะเหลืออีกตัวเดียว อีกตัวเดียวเท่านั้นเหยียดแค่เข้าของจริง เข้าของจริงครับทุกคนเป็สี่สิบสิบหมุนแรกไม่เข้าเลยเหรอวะ มาโคตรดีอ่ะสุดจัดครับ ทีนี้ล่ะครับ ลุ้นอย่างเดียวว่าจ่ายหรือไม่จ่ายนะ แม่งแลเข้าง่ายเหลือเกิน มาดูกันครับ มาลุ้นกันฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิดนึงนะเพื่อนๆอยากให้เล่นเกมไหนนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคน เดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆนะครับโอ้โหแตกตัวใหญ่ด้วยไม่ไม่ไหลต่อวะลายมาอย่างสวยนะไหลไหมอย่างนี้ไหลไหม ก็ยังไม่ไหลนะครับ โอ้ ขาดเอแถวแรก ฟรีเกมหรือฟรีเกลือวะ อ้าวคำอวยอวยพรของวายครับ แบบนี้ยังไงก็แตกครับผม โอ้ยังสวยแต่แม่งมาเร็วไป 612 บาทครับ ไหลต่อ อุ้ยอุ้ยสเก็ตเตอร์สามตัวว่ะ อีกตัวเดียวเอาฟรีในฟรีนะเพื่อนๆมาไงครับเนี่ย มาด้วยยัดเป็ดโอ้โหสวยงาม สวยงามครับ ยังไงแม่งก็จ่ายอ่ะไม่สิบสองหมุนฟรีนะฮะโอ้โหโคตรสวยเกมนี้นะครับ ไม่ได้มาเล่นนานมาก มาวันนี้แม่งจ่ายเฉย ได้เข้าฟรีในฟรีอีก แล้วก็แตกอีก โอ้โหงามจัด16หมุนฟรี15หมุนฟรีนะครับลุ้นไปดิยาวๆครับทุกคน ขอแค่แตกอะตอนนี้เก็บไปแล้ว2,003นะครับกำไรแล้วนะ โอ้โหเอครับ 192เขียวเขียวมาดิ แม่งขาดเขียวเขียวแถวแรก สเก็ตเตอร์มา 3 ตัวอีกแล้วนะ อีก 10หมุนนะครับ เหลือเฟือบอกเลย สีเขียวมาดิ เขียวมา เขียวแถวแรกอะ่ะโอ้สเก็ตเตอร์ขยันลงว่ะ เจมาแถวหนึ่ง เจเจจ๋า แม่งไม่ให้เย็ดเป็ดอีกแปดหมุนครับ จะจ่ายไหมเนี่ยคำอวยพรมา ได้ไหม อย่างนี้ได้นะ ยังไงก็แตก สวยจัดครับ ห้าหนึ่งหกครับ โอ้โห ไม่ไหลต่อนะ สเกตเตอร์ขยันหล่นจริง อีกหกหมุนสุดท้ายนะทุกคน แตกหน่อยเร็ว สามพันหนึ่งแล้ว อุ้ยสวยจัดครับ ร้อยสี่สี่คิวมาเจมา ไม่มีหาอะไรมาเลยครับโอ้ร้ายแม่งอย่างสวยวันนี้ เออ ชุดนี้สามร้อยหกสิบกระถางมาหน่อยเร็วเจกันปู่ลงแต่เจเย็นเคเหลือ อีกสองหมุนสุดท้ายโอเอแม่งมาอย่างสวยครับ แต่แม่งไม่แตกนะ โอ้โห ได้ฟรีเกมมาแม่งเหมือนแบบ มาเล่นๆน่ะไม่จ่ายหนักนะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับเคพอนะ พอพอพอพองบ 500นะครับวันนี้เราได้กำไรไป 3,200 บาทนะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะ เอากำไรดีกว่านะครับ ไม่ไปต่อแล้วนะเพื่อนๆถือว่าจบแล้วนะแค่นี้พอไม่ต้องถึง 30 หมุนนะครับ 10 หมุนก็จบได้นะใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะเพื่อนๆทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ด้วยเด้อ